Thank you. ครับในสำหรับการเตรียมการแสดงหรือที่เรียกว่าการจำลองการแสดงเราควรที่จะให้คู่ต่อสู้นะครับที่จะทำการแสดงในในท่า หรือในในชุดการแสดงนั้นๆนะครับให้ทำความเข้าใจก่อนว่า 1 อาจจะใช้การพูดนะครับการบรรยายเป็นลักษณะของการซ้อม เช่นหมัดหนึ่งสองสามแต่คนแก้จะแก้ยังไง แล้วให้ซ้อมกันโดยให้เข้าใจกันในในใน ที่จะแสดงนะครับ ซึ่งในแต่ละท่าในแต่ละช่วงการแสดงต่างๆ ยิ่งเราซ้อมบ่อยๆนะครับ มันจะเกิดความความชำนาญและก็ความแม่นในการนำเสนอนะครับ ไม่ว่าจะเป็นกี่ลูกไม้ใช้ลูกไม้แม่ไม้มาเกี่ยวข้อง นะครับยกตัวอย่างนะครับ เดี๋ยวเราจะให้นักแสดงลองนะจำลองการแสดงสักหนึ่งชุดนะครับ ซึ่งในสถานการณ์จริงนะครับ เรามีพอดเรื่องเท่าไหร่ เรามีระยะเวลาในการแสดงเท่าไหร่นะครับ เราก็ต้องควมาหารว่าโอเคอเราจะใช้ชุดนี้กี่นาที ชุดนี้กี่นาที หรือในภาพรวมแล้วเราจะเน้นจุดไหนนะครับ ซึ่งนั้นทั้งนี้ป๊บนักแสดงก็ควรที่จะเข้าใจในภาพรวมเหมือนกันทั้งหมด เพื่อจะให้ตัวเองรับผิดชอบนะครับการแสดงในจุดจุดไหนนะครับ ในการแสดงของนาตะนะครับ บางครั้งเรามีการยกทัพ บางครั้งเราการมีการแบ่งฝ่าย แบ่งกลุ่ม นะครับ ซึ่งในพื้นที่ในการแสดงจริงๆ แล้ว แต่ละกลุ่ม แต่ละชุดควรที่จะทราบ ตัวเองว่าเราจะไปอยู่มุมไหนของกล้องนะครับ มุมไหนของเวที ซึ่งเป็นการจำสลองการแสดงทั้งหมดให้ภาพรวมเกิดขึ้นมาก่อนว่า โอเคในการระดับการแสดงตรงนี้นะมีการบังกันเกิดขึ้นไหมนะครับเพราะว่าเวลาการนำเสนอ ผู้ชมควรที่จะได้เห็นทั้งหมดนะเห็นเราจุดเด่นตรงไหนนะครับถ้าเราเอามีจุดเด่น แล้วก็ตัวเล็กตัวใหญ่เกิดการบังกันนะครับมันก็จะไม่สวยงามในการนำเสนอนะครับอย่างเช่นนะครับการแสดงบางจุดนะครับเรายกตัวอย่างนะครับเราจะให้นักแสดงลองนำเสนอว่า รูปแบบในการทดลอง นะการที่จะนำเสนอเป็นลักษณะไหนนะครับลองลองชมครับมามาหนึ่งมาสองตบหนึ่งตบสองหักเตะออกกับ เห็นไหมครับ ลักษณะนี้ก็เป็นการลักษณะของอเราฝึกด้วยการพูดนะสร้างความเข้าใจให้กับนักแสดงก่อนนะครับว่า โอเคเรารับ1 2 3 4 แต่พอถึงการแสดงจริงเราไม่ต้องพูดเรามีแต่บทการแสดงนะครับ ซึ่งจะเป็นการรัดขั้นตอนแล้วก็เป็นการซ้อมให้ความแม่นยำในการแสดงของแต่ละคู่ได้มากยิ่งขึ้นครับ ครับในสำหรับการ เตรียมการแสดงหรือที่เรียกว่าการจำลองการแสดงเราควรที่จะให้คู่ต่อสู้นะครับที่จะทำการแสดงในในท่า หรือในในชุดการแสดงนั้นๆนะครับให้ทำความเข้าใจก่อนว่า 1 อาจจะใช้การพูดนะครับการบรรยายเป็นลักษณะของการซ้อม เช่นหมัดหนึ่งสองสามแต่คนแก้จะแก้ยังไง แล้วให้ซ้อมกันโดยให้เข้าใจกันในในในที่จะแสดง นะครับซึ่งในแต่ละท่าในแต่ละช่วงการแสดงต่างๆ ยิ่งเราซ้อมบ่อยๆนะครับ มันจะเกิดความความชำนาญและก็ความแม่นในการนำเสนอนะครับไม่ว่าจะเป็นกี่ลูกไม้ใช้ลูกไม้ แม่ไม้มาเกี่ยวข้องนะครับยกตัวอย่างนะครับ เดี๋ยวเราจะให้นักแสดงลองนะจำลองการแสดงสักหนึ่งชุดนะครับซึ่งในสถานการณ์จริงนะครับเรามีพอดเรื่องเท่าไหร่ เรามีระยะเวลาในการแสดงเท่าไหร่นะครับเราก็ต้องคนมาหารว่าโอเคอเราจะใช้ชุดนี้กี่นาที ชุดนี้กี่นาที หรือในภาพรวมแล้วเราจะเน้นจุดไหนนะครับซึ่งนั้นทั้งนี้ป๊บนักแสดงก็ควรที่จะเข้าใจในภาพรวมเหมือนกันทั้งหมด เพื่อจะให้ตัวเองรับผิดชอบนะครับการแสดงในจุดจุดไหนนะครับในการแสดงของนาตา นะครับบางครั้งเรามีการยกทัพ บางครั้งเราการมีการแบ่งฝ่าย แบ่งกลุ่มนะครับ ซึ่งในพื้นที่ในการแสดงจริงๆแล้ว แต่ละกลุ่มแต่ละชุดควรที่จะทราบ ตัวเองว่าเราจะไปอยู่มุมไหนของกล้องนะครับมุมไหนของเวทีซึ่งเป็นการจำสลอง การแสดงทั้งหมดให้ภาพรวมเกิดขึ้นมาก่อนว่าโอเค ในการระดับการแสดงตรงนี้นะมีการบังกันเกิดขึ้นไหมนะครับเพราะว่าเวลาการนำเสนอ ผู้ชมควรที่จะได้เห็นทั้งหมดนะเห็นเราจุดเด่นตรงไหนนะครับ ถ้าเราเอามีจุดเด่น แล้วก็ตัวเล็กตัวใหญ่เกิดการบังกันนะครับ มันก็จะไม่สวยงามในการนำเสนอนะครับ อย่างเช่นนะครับการแสดงบางจุดนะครับเรายกตัวอย่างนะครับเราจะให้นักแสดงลองนำเสนอว่ารูปแบบในการทดลองในการที่จะนำเสนอเป็นลักษณะไหนนะครับลองลองชมครับมามาหนึ่ง สอง x บหนึ่ง n บสองหักเตะออกกับเห็นไหมครับลักษณะนี้ก็เป็นการลักษณะของอเราฝึกด้วยการพูดนะสร้างความเข้าใจให้กับนักแสดงก่อนนะครับว่าโอเคเรารับ 1 2 3 4 แต่พอถึงการแสดงจริงเราไม่ต้องพูด เรามีแต่บทการแสดงนะครับ ซึ่งจะเป็นการรัดขั้นตอนแล้วก็เป็นการซ้อมให้ความแม่นยำ ในการแสดงของแต่ละคู่ ได้มากยิ่งขึ้นครับ